สำหรับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประโยคในภาษาอินโดนีเซียนั้น ก่อนอื่นขอหมายเหตุให้ทราบว่าคำว่าอากูที่ใช้ในตัวอย่างต่อไปนี้นั้น เทียบได้กับคำว่า ฉันฆ่ากู โดยคำว่าอากูจะมีระดับความสุภาพกว่าคำว่ากูในภาษาไทย ปกติอากู จะใช้กับเพื่อนสนิทหรือคนที่รู้จักกันอย่างดี เก็บความจากหนังสือภาษาอินโดนีเซีย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพรมณีชูเกต อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างประโยคภาษาไทยและภาษาอินโดนีเซีย ฉันหิว แลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า aku lapar ฉันกิน แปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า aku makan ฉันไปแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า aku pergi ฉันมาแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า aku datang ฉันซื้อแปลเป็นภาษาอินโดนีเซียว่า aku beli